Yeah. I'm not nam ramona ซื้อมาจากนู่นเลย ซื้อมาจากไหนปากีสถานเนี่ยไม่เล่นนะ Thank you. I am No. ชุมาสามชาต่อแล้วกันช่วงนี้สุดท้ายเลยคนผมหากครับไปเที่ยวเมืองการสนอบันุนในช่วงนี้แล้วกันนะจ๊ะจ้าจ้าโอ้ยเรียนจบก็ไปทำงานบนดินเผาถ่านอยู่บนทานบ้านเราผู้จับนอนรีบ ยนจบไปทำนาคนที่เมาท่านโยนคนนั้นมาเท่าจะเที่อนลิ้นจอนม้วนเขาเขาป่าเสนาเขาไปแบกปืนตาควันถึงก้อนตาควันรอเพลงตาบานตาบานกับเสียงปืนตกเย็นห้ามลงกลางคืนตาบาน เผาถ่านนะครับ ผมนะครับก็เดี๋ยวมาร่วมสนานกันได้ใหม่นะครับ ผมเดี๋ยวก็ลงพักกันสักนิดหนึ่งนะครับ ผมครับผมครับพักสักครู่ครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณทางเจ้าภาพนะับขอบคุณทางนะจุ่มนะครับ ผมนะฮะก็นะให้น้องเปียวนะให้น้องเปียวเป็นคนติดต่อไปนะับก็ขอบคุณขอบคุณอย่างสูงนะก็บันไดเียนเคียงกันนะครับ ผมนะก็ฝากเร้ด้วยนะกับพวกเราทีมงานสารคดีนะครับ ผมนะ ชอบรูปแบบไหนนะ ต้องการราคาแบบไหนนะบอกกันได้นะครับผมติดต่อกันได้เลยครับ ผมจะเอาเยอะจะเอาน้อยนะครับ ผมแล้วแต่แล้วแต่เจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพให้ตังค์เยอะก็ใจเยอะครับฮะเจ้าภาพอะไรนะพร้อมกันกินเจ้าภาพให้ตังค์เยอะนะก็ก็ก็จัดให้เยอะครับผมครับผมแล้วแต่นะครับก็มาคุยกันนะครับ ผมนะมีงานมีการใครไดก็ฝากไปด้วยกัน้วกันนะครับ ผมครับผมว่าในจะเป็นในรูปแบบของระบบยัอนยุ